วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะ ดิฉันรองศาสตราจารย์ ดรสายฝนเอกวรางกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ รายวิชานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับ บุคคลทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะ ปลายทางของรายวิชามุ่งหวังให้วัยรุ่นได้เรียนรู้รู้จัก และทำความเข้าใจโลกภายในของตัวเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถข้ามผ่านวิกฤตของวัยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ขณะเดียวกันเราเตรียมวัยเด็ก ให้เขาเรียนรู้ความเป็นวัยรุ่น เพื่อเมื่อที่เขาเติบโตเข้าสู่ภาวะของความเป็นวัยรุ่น เขาจะได้เข้าใจว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ ขณะที่เราต้องการเตรียมวัยอื่น ๆ เช่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือใครก็แล้ว แต่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัยรุ่นให้เขารู้จักเข้าใจวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องและเป็นมิตร การรู้จักเข้าใจอย่างเป็นมิตรจะทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับวัยรุ่นได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามจิ๊กซอที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเติบโตได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุขในการสร้างสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเนื้อหาของรายวิชาทั้งหมดจะประกอบด้วย 5 ชั่วโมงหลักๆนะคะ ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์งการทำงาน ในเรื่องของการเข้าใจวัยรุ่นได้อย่างแท้จริง โดยชั่วโมงที่1นนะคะเราจะเริ่มต้นที่ข้อมูลพื้นฐานเรื่องของการทำความเข้าใจ พัฒนาการวัยรุ่นทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านจิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากนั้นในชั่วโมงที่ 2 เราจะว่าด้วยเรื่องของกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤต หรือพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงของความเป็นวัยรุ่นนะคะ ว่าจะช่วยเขาเดินข้ามผ่านช่วงนี้ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร ในชั่วโมงที่ 3 เราจะเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ์การสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่น ในยุคศตวรรษที่ 21ที่จะทำให้เขาเดินทางผ่านช่วงวัยได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขมากขึ้น สัปดาห์ต่อมาคือสัปสปดาห์หรือชั่วโมงที่ 4 เราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีผลกับพัฒนาการของวัยรุ่นทั้ง 4 ด้านที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะ หรือทำให้เขาปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และชั่วโมงสุดท้าย เราจะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญคือเรื่องราวของต้นทุนชีวิต และแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นที่จะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกปลอดภัย ในระหว่างทางของทั้ง 5 ชั่วโมงเราจะ เราจะประเมินพัฒนาการหรือความเข้าใจของผู้เรียนอย่างง่ายๆ และทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ถ้าเราอยากเรียนรู้ร่วมกัน เราไปเรียนรู้โลกภายในของวัยรุ่นร่วมกันเลยนะคะ เชิญค่ะ